นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมสาสวาคาตเสวเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิมิสุทธาสิระดิติโนนะโมโอมาตยารัตถสารัตนัตยสัสสะทุกังนะโมโอมากาปิตัสสะตัสสะวัตุตยสเป นาโมการาปภาเวนาวิกาจันโดปัตวานาโมการานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพดานาโมการาสเตเจนะวิธิมิโหมิเตจวัง